ภาวะหัวใจเต้นปกติก็คือ มีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ประมาณ 50-60 ครั้ง ไปจนถึง 100 ครั้งต่อนาที ในคนไข้ที่มาด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ นะครับก็คือ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดช้า กับเต้นผิดจังหวะชนิดเร็ว ในกลุ่มแรกพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดช้า พวกนี้จะเกิดจากหัวใจห้องบนไม่ทำงาน หรือว่าหัวใจห้องบนกับห้องล่าง เต้นไม่สัมพันธ์กัน มีอาการเหนื่อยง่าย มีใจสั่นหน้ามืด บางคนอาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะขั้นเสียชีวิตกันโดยกระทันหันได้ ทางตรงกันข้ามถ้าคนไข้มาด้วยอีกกลุ่มหนึ่งคือ หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะจะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมากกว่า100-120 ครั้งต่อนาที การใจสั่นหน้ามืด ดเวียนศีรษะ บางคนอาจจะหมดสติไปเลยก็ได้นะครับ อาการจะมักจะเป็นเป็นๆหายหายนะครับ ถ้ากพลาดสาระดีๆ จากโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ